การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มีผลกับทาง Apple ยังไงบ้าง สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับ ถ้าเรายังจำได้ ในช่วงต่อเดือนมกราคม การแพร่ระบาดนั้นจะยังอยู่ในกลุ่มของประเทศเอเชีย หนักๆก็จะเป็นทางกลุ่มประเทศจีน แล้วก็มาที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ จะอยู่ในระแวกนี้นะครับ แต่ว่าในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาครับ มีการระบาดค่อนข้างที่จะเพิ่มมากขึ้นนะครับไปในหลายๆกลุ่มประเทศ ทางทวีปอเมริกาก็ได้รับผลกระทบแล้วนะครับ 10 มีนาคมที่ผ่านมานะมีรายงานว่าพนักงงาน Apple นะครับที่สำนักงานในประเทศไอร์แลนด์นะครับติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทาง Apple ได้สั่งปิดสำนักงานแห่งนี้เพื่อทำความสะอาดนะครับแล้วก็ทั้งที่หน้าร้านด้วยนะครับ มาดูในส่วนผลกระทบที่จะมีต่องานอีเวนต์ของทาง Apple บ้างนะครับ วันที่ 10 มีรายงานว่างาน WWDC อาจจะถูกยกเลิกได้นะครับเพราะว่าที่ซานตาคาร่านะครับมีการสั่งห้ามการจัดชุมนุมที่มีคนจำนวนมากนะครับมีผลบังคับใช้นาน 3 สัปดาห์นะครับแต่ถ้าสถานการณ์ของโควิด -19 ยังไม่ได้ดีขึ้นนั้น ก็คิดว่าน่าจะยืดเวลานี้ออกไปได้อีกนะครับ ดังนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงว่าถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จะไม่มีอีเวนต์ครั้งนี้เกิดขึ้น แต่คิดว่าทาง Apple นั้นน่าจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานนะครับเป็นการสตรีมมิ่ง ออกมาให้ได้ชมโดยจะไม่มีการส่งบัตรเชิญเพื่อที่จะให้ทั้งเหล่านักข่าวแล้วก็นักพัฒนานะครับเข้าไปร่วมงานในครั้งนี้ มาในส่วนของงานเดือนมีนาแล้วกันครับในวันที่ 11 มีนาคม 2563 สื่อต่างประเทศเผยว่าทาง Apple จะไม่จัดงานอีเวนต์ในเดือนมีนาคม แล้วก็ทางซานตาคาร่านะครับเป็นพื้นที่ที่ทาง Apple นั้นจะ จัดงานนะฮะก็คือในเมืองของซานโฮเซตอนนี้ก็ประกาศออกมาแล้วว่าสั่งห้ามไม่ให้จัดอีเวนต์ใดๆนะครับในระยะเวลา 3 สัปดาห์นี้นะครับ นอกจากติดปัญหาในเรื่องของสถานที่การจัดงานไม่พร้อมแล้วนะครับ อีกหนึ่งเหตุผลที่อีเวนต์เดือนมีนานี้จะไม่เกิดขึ้น เพราะว่าหลาย ๆสินค้านั้นเจอปัญหาในเรื่องของการผลิต จะมีงานอีเวนต์ได้อย่างไร ถ้าหากสินค้ายังไม่พร้อม และนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับ ผลกระทบของไวรัสโควิด -19 ที่มีต่อทาง Apple ถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไร เดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ ไว้พบกันในคลิปหน้า สวัสดีครับ Let's go